คุณประโยชน์ของคลอฟิลพัส 1. ขจัดสารพิษในเลือดและตับ 2. ช่วยให้เม็ดเลือดแดงในร่างกายทำงานได้อย่างสมดุล 3. ช่วยปรับสมดุลของกรดและด่างในร่างกาย 4. ป้องกันภาวะกระดูกพรุนกรณีร่างกายเป็นกรดมาก 5. ทำให้ผิวพรรณสดใสหน้ากระจ่างใสขึ้น 6. ช่วยลดกลิ่นปากกลิ่นตัว และกลิ่นเหงื่อ 7. ลดอาการปวดประจำเดือน 8. ช่วยให้ขับถ่ายดีขึ้น 9. ป้องกันโรคมะเร็ง โดยเฉพาะโรคมะเร็งตับ 10. ป้องกันโรคความจำเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ 11. มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ 12. เสริมสร้างภูมิต้านทานโรคให้แก่ร่างกาย 3. ลดอาการแผลเปื่อย แผลอักเสบเรื้อรัง